born Locado, não, não. ข้าวนะครับของแอนกับคุณนะครับเป็นใครกันนะครับพี่้จ้สามชาครับผมรอบนี้ผมรู้สึกเมื่อยๆคอยนะครับคน